นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่ง ตรงเกี่ยวโยงคู่กัน ทิ้งขนต่างหน้า อาสาแบ่งปันคลายทุกทุกสันหมวดหมู่บริวารกาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นพรามจำนวหนึ่ง มีภรรยา และลูกสาวสามคน ชื่อ นันทานันทวดี และสุนันทารามณีจ้ะจ๋า พี่คิดว่าครอบครัวเรานั้นมีพร้อมไปเสียทุกอย่างแล้วทั้งทรัพย์สินเงินทองมากมาย พี่คิดว่าลูกเราทั้งสามคนควรมีเย่ามีเรือนกันเสียทีน้องก็คิดเห็นเช่นเดียวกับท่านพี่ที่จะให้ลูกๆของเราทั้งสามคน ได้ออกเย่าออกเรงกันสักทีน้งขวัญไปตามลูกมาสิ นรักอย่างเต็มใจอย่างที่พ่อกับแม่ได้หวังไว้ มาแล้วเด็กลูกลูกเขยของเราที่หน้าตาดีเลยนะคะทุกทพี่หน้าตาพวกเจ้านี่ยดีตามนะเอาเป็นว่าพวกเรานั้นไปหาเรื่องหายาไกันดีกว่าจะได้จัดงานแต่งงานให้สมกับฐานะของพวกเรากันน่สิคะเราไปหาหลวงพ่อที่วัดกันเลยค่ะจะได้หาเรื่องหายาให้กับลูกของเรา bài Nguyên Cân Đẳng Phúc Phười าหมดเลยนะจ๊ะ วันนี้มีใครมาของานทำบ้างหรือยังจ๊ะ มีแต่พี่เป็นพวกเศรษฐีตกยาก ี๋ยวข้าจะให้ไปทำสวนทางด้านนู้น แล้วเดี๋ยวข้าและสามีจะพาไปเองเราเจ้าเปิดตามข้ามาามณีและลูกสาวทั้งสามกำลังทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและลำบากอยู่นั้น ผงทองคำที่เป็นเศรษฐีกับชาติมาเกิด และระลึกชาติ วนเวียนเข้าไปดูลูกเมียทำงานด้วยความสงสาร อะตังแยะแหมสิฉันไม่เห็นพี่ทำอะไรเลยน่ะอย่าว่าน้องนันทาวดีเลย ใช่ครับท่านแม่อย่าว่าเมียผมเลย เออเออไม่ว่าหรอก เหนื่อยไปหมดเลยเนี่ยทำงานเนี่ย ผมมาทำขนตกก็เดีวครับท่านแม่ดูสิ จริงหรือ นี่มันขนอะไรเนี่ย ก็สวยทั้งงามเป็นสีทองด้วยนะลูก จริงหรือคะ ท่านแม่ไหนลูกขอดูหน่อยสิจ๊ะอ่ะอ่ะเอาไปช่วยกันดูลูก อุ้ยสวยจังเลยนะจ๊ะน้อง แม่ว่าถ้าเราเอาเอาขนหงทองคำเนี้ยไปขาย เราคงได้เงินมาหลายกระหาปณะเลยนะลูกขอรับท่านแม่ เขยเจ้าขนทองคำนี่ไปขายแล้วนำเงินมาให้แม่นะลูก เราจะได้สบายสบายไม่ต้องเป็นทาสรับใช้คนอื่นเขาอันข้าขอลาท่านแม่เดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาไปไปเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำซะก่อนลูก ไปพวกเราไปบ้านเศรษฐีกัน นี่ลูกแม่ว่าเราเข้าไปรอนับเงินนับทองกันในบ้านสบายสบายดีกว่าปะ ากเลยเนี่ยนี่เป็นทองคำเลยนะเนี่ย เอามาถึงบ้านเศรษฐีได้แล้วท่านเศรษฐีนั่นใครมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านก่อนท่านเศรษฐีวะไปดูหน่อยสิวรับท่านเศรษฐี พวกท่านมาทำอะไรลึกพวกข้ามาท่านเศรษฐีน่ะเชิญเชิญเชิญ ครับ มีขนทองคำมาขาย ไหนขอข้าดูหน่อยสิ นี่ขอรับ โอ้ ขนอะไรนี่ ช่างงานแท้ยิ่งนักน้องรักดูสิจ้านี่เป็นขนของอะไรเนี่ยโหท่านพี่ นี่มันขนหงทองคำนี่คะ นี่นางสายช่วยดูให้ข้าหน่อยสิจริงด้วยจ้าค่ะน้องรักชอบหรือเปล่าจ๊ะชอบ พวกเจ้าต้องการกี่กหาปณะหรือพวกข้าต้องการสักสองร้อยกหาปณะนะครับร้อยห้ากับสิบร้อยห้าสิบกหาปณะได้หรือไม่เออพวกข้าเ็นว่าขอสักสามร้อยกหาปณะได้ไหมล่ะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าในวันเจ้าไปหยิบมาห้าร้อยกหาปณะสิครับถ้าให้พวกท่าน จะมาขายให้ข้าอีกนะ ขอบคุณท่านเทศรีมากเลยนะขอรับซาลาเราขอรับ ขอคุณพักคุณเข้าตรงคุณทองนะ ขอรับท่านเศรษฐีน้องรักจ้ะ ว่าพวกเราไปพักผ่อนจะเสร็จจ้ะ 得我。 ินใช้กันเยอะๆเข้าใจไหมลูก ได้เลยครับท่านแม่เอ๊แล้วเมื่อไหร่มันจะบินมาสักทีล่ะเนี่ยลูกแม่ร้อนใจร้อนจะตายเนี่ยอุ้ยนั่นใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมช่วยกันจับตัวไว้แล้วลูกช่วยกันจับตัวไว้แล้ว ลูกเขยจะไปเอาสุ่มมาขังไว้เผื่อร็วเร็วเร็วลูก ท่านแม่ท่านแม่อย่าทำอย่างนั้นเลยท่านแม่มันบาปนะจ๊ะท่านแม่นี่จะมาบาปอะไรล่ะลูกนี่มันเงินมันทองของเราทั้งนั้นเลยนะ ใช่ใช่ถอนเลยครับท่านแม่ถอนเลย เนี่ยทองคำทั้งตัวแล้วท่านแม่เนี่ย จ้าท่านแม่โอทำไปสิเดี๋ยวท่านแม่ด่าข้าไม่คกเอ๊ะนั่นมันเสียงเอะอะอะไรน่ะเอามาเหรอเราท่านแม่ เป็นยังไงบ้างลูก เอามาให้แม่กี่หมื่นกหาปณะจ้า ขายไม่ได้เลยครับท่านแม่ อะไรกันทำไมจะขายไม่ได้ มันกลายเป็นขนธรรมดาไปแล้วนะครับ ท่านเขินหนึ่งเอาให้ท่านแม่ดูสิ ผลเนี่ยขอรับแล้วขนทองคำข้าล่ะเงินของข้าล่ะ พวกข้าทั้งสามคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอรับมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตอนที่เราถอนอ่ะมันยังเป็นทองคำอยู่เลยนะนี่พระเจ้าโกงข้าหรือเปล่าเนี่ยฮะทำมาในโกงนะเราท่านแม่ แล้วเงินของข้าล่ะเงินของข้าอยู่ไหนท่านแม่ใจเย็นจิขอรับลูกเตือนท่านแม่แล้วใช่ไหมว่าหงทองคำเขาไม่เต็มใจที่จะให้ผลหงท่านแม่ผลหงจึงกลาย เปลี่ยนเป็นสีธรรมดาเพราะท่านแม่โลมมากจะเป็นเย็นนี้ แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย ผลหงก็มาขายไม่ได้เงินก็ไม่มีจะใช้กันนี่เราต้องกลับไปลำบากกันเหมือนเดิมหรอแม่ต้องรับท่านแม่ข้าไม่ยอมข้าไม่อยากลำบากแล้วถ้าเจ้าไม่ทำแล้วจะเอาอะไรกินอปไปไปหางานทำก่อนที่จะอดตายได้กันแล้วท่านแม่ สันดานสำรวมตามสิทธิ์ อย่าคิดเดือดดานโลภมากเกินกา